โอเคมาจัดให้เพื่อนดูกันดีฝาครับโอเควันนี้มีทุนที่หมื่นห้านะเพื่อนนะ มาของหัวเป็ดร้อยไปเลยครับวัดไปเลยลูกชายวัดแบบวัดดวงไปเลยอ่ะ นะไม่แตกก็แดกพิซซ่าทงมาก่อนสองสวยงามเพื่อนไม่แตกได้ไงอย่างนี้ เอาดิโบกไปที่นะ โบกไปลูกชายผ่าผ่าไม่ได้เออผู้กันมาก่อนเลยสวยงามลูกมีอะไรต่อโอ้โหไม่มีต่อได้ไงวะเฮ้ยมองไง นี่ก็งงนี่เพื่อนงงเป็นไก่ตาแตกอ่ะ ไปโบกไปอีกทีนึงลูกหูยเกิดกูโอ้โหก็สุดจัดเหมือนกันนะโบกเข้าไปที่หน้าไม่จ่ายไม่ได้นะลูกรักโอ้โหลูกเจลูกเอหางไปดีพันห้าของเคสองสวยงามเพื่อนตรงนี้ผ่านไปมันวายมีวายมีะไรต่อเพื่อนวาย้โหเจมเอากิบเสียใจเนี่ย เออโบกไปก่อนลูกรัาโบกเข้าไปที่หน้าสวยครับผมอย่างนี้สวยงาม สวยงามใบดีเออเกเกมาสวยงามใบดีสวยๆรองเท้าสองมีเจเรอร์ครับผมบาไปพันสามคืนทุนแล้วกูพอ แล้ว อุ่นใจสบายใจบอกเลยแค่นี้ โอเคกำไรวันนี้หน่อยครับผม มีกำไรที่เจ็ดร้อยนะ เฮ้ยจะว่าก็ได้ไม่ได้ไรกูรู้อยู่แล้วตามตามสเต็ปอะเออ ตามสเต็ปลูกรักอย่าเขินลูกแซ่เมาจริงประชดนะเนี่ยไปต่อครับมาเบ็ดเองนี่ฟาถ้าอย่างเงี้ยน่าจะซื้อไปน่าโดนนะไปเพื่อนขอเบ็ดสุดๆอ่ะไม่เอ้ยเฮ้ยเบ็ดสี่ร้อย ยเป็นทีไรเขาฟรีทุกคนเสียงหลงนี่คือเอาดิลูกชายพ่อไปครับ สายให้สุดเจเร่สวยงาม เด็กหนึ่งมาโอ้โหเด็กไม่ลง เออโบกไปก่อนลูกนะแต่สมาโบกไปเพื่อนโบกเข้าไปที่นะ ทงมาไปสี่ร้อยยังบอกเลยถึเป็นข้ออะไรก็ได้ ผ่านไปที่สองพันเก้าหน้าเด็กหนึ่งอุ้ยสวยงามโอ้โหหน้าเด็กมา ไอ้หน้าเนีโอ้ยเย็นตะมอนห้าหมุนว่าไงลูกชายเอาหน่อยครับ พอขอเรอะลูกรักหนูแต่ให้พ่อเถอะเออโทรมาอุ่นใจหน่อย โบกดีนะบอกตรง โบกเข้าไปดิเพื่อน โบก อุ้ยโบกสวยเพื่อนอายสวงไอ้หน้าเด็กหมูไปถึงข้างหลังมาสามพันหกเอาดี ผู้ชมไปอีกอุ้ยบอกเลยมีเหลืองถ้ามีเหลืองแล้วสวยงามเคสามเออไหลเงื่อนงานไหลมีอะไรต่อ เออเจอรื่แต่เป็นวายมีรองเท้าสวยงามพวกรามแบบผางไปตรงนี้เท่าไรไปผางไปหมื่นสี่ไปดีวุ้ยสุดจัดแปดหมื่นเอาดี งมาต่อเนื่องด้วยเบดสี่ร้อยของจริงว่ะทุกคน เอเรื่องของนี้ไปผางอีกเก้าพันสี่เอาดิมึงไม่หยุดไม่หย่อนบักไอ้บักมันวกูบักกูบักหมดมาก คงมาอีกอะโบกเข้าไปอีกเลี้ยงเดินไป สุดท้าย อยังจะมาโมกให้กูอีกเหอสวยเลยโหกสวยเลยเออ ไหลไปดีลูกชาย เอเรอมาต่อเนื่องอีหมวยจ๋ามาลุช่องแรกอีหมวยจ๋าแต่เป็นวายมีอะไรต่อมีเกเรอต่อมีคูณเป็นคูณสิบนะเพื่อนเท่าไหร่เท่าไหร่ครับผม มาดีเลิกกูเลิก จริงกูเลิก ดจัดพี่พอเพื่อน โอเคผมวันนี้ก็มาไรมาแสนฝ่านะ โอเคก็ฝากไม่กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ผมไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับอยากดูยกมไหนก็ขอเข้ามาได้เลยครับผมมาบ๊ายบายเพื่อนครับ บายสลักเอโย